การที่เราคิดแล้วดำริไปแสดงเราไม่ทันความคิดเพราะนั้นสิ่งที่ไวที่สุดก็คือความคิดนั่นเองงั้นเราต้องรู้จักความคิดของเรา ธรรมะคือธรรมชาติ เรามาอาศัยธรรมชาตินั้นเราก็ต้องเรียนรู้ธรรมชาติ เราจะได้อยู่กับธรรมชาติได้ด้วยความเรียบง่าย ทางสายกลางของพระุเจ้าคือไม่ตึงเกินไม่หย่อนเกิน เป็นความพอดี ทีนี้เราจะรู้ยังไงว่ามันอะไรพอดี เราก็ต้องเป็นผู้สังเกตตัวเรา สังเกตทุกๆ การกระทำของตัวเรา สังเกตทุกๆความคิดของเรา การที่เราคิดแล้วดำนิไปแสดงเราไม่ทันความคิด เพราะนั้นสิ่งที่ไวที่สุดก็คือความคิดนั่นเองที่พระเจ้าบอก จิตนี้มันไว สมัยครั้งบุตรการน่ะ พระองค์เคยเกิดเป็นพระโพธิสัตว์ ก่อนหน้านั้นก่อนบุตรการพระองค์ทรงเกิดเป็นนกยุง ทองที่มีพละกำลังมาก บินได้ไวจนไปที่เรื่องลือในเมือง กษัตริย์ก็เรียกมาถามว่าท่านมีความไวจริงหรือ ก็เลยท้าทดสอบว่า ความไวของท่านไวได้แค่ไหน นกยูงก็เลยบอกว่าให้พระองค์หาในแม่นธนูที่มีกำลังมหาศาลทั้งสี่คน แล้วหันหลังชนกัน ให้ยิงธนูไปทั้งสี่ทิศข้าพเจ้าสามารถบินไปเก็บธนูได้ในคราวเดียวกันโดยไม่ให้ธนูนั้นตกดิน ก็เลยท้าประรองกันขึ้นจุดท้ายพญานกยูงนั้นสามารถเก็บลูกศรได้ทุกดอกโดยที่ไม่ตกดินพระราชาก็เลยสรรเสริญว่า ท่านบินได้ไวมาก แต่นกยงบอกว่ายังมีสิ่งที่ไวกว่าข้าพเจ้าอีกก็คือจิต จิตนี้ไปได้ไวกว่ากำลังของพระเจ้า นั้นความคิดนั่นเองก็คือจิตที่ดำเนินออกไปมันไว อะไรที่ไวกว่าแสง ไม่มี นอกจากจิต เสียง มันช้าฝ่าแสง นั่นแสดงว่าตามันไวกว่าหู ตาเห็นก่อน หูได้ยินทีหลัง แต่ปากเนี่ยไวกว่าตาย ปากเนี่ยไวกว่าหูอีกดังนั้นสิ่งที่ไวที่สุดก็คือปากของเรา การดำริอะไรออกมาตามเราก็ต้องริในสิ่งที่สมเหตุสมผล เมื่อดำริไปแล้วเนี่ยคำพูดนั่นอ่ะมันจะทำให้เราเดือดร้อนมันฆ่าเรา และฆ่าผู้อื่นด้วยนั่นเนี่ยจิตตัวนี้มันสำคัญ นั้นการเรียนรู้ธรรมชาติเราจะได้บทเรียน ทุกๆบทเรียนมันสอนเรา สอนเราให้อยู่กับธรรมชาติได้ ไม่มีใครหรอกที่ฉลาดมาก่อน ไม่มีใครหรอกที่เก่งมาก่อน แต่ผู้นั้นจะต้อง รู้จักสังเกต และปรับปรุงแก้ไขในตัวเราดังนั้นการัตรบัติธรรม สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ เราต้องไม่เชื่ออะไรเลย ไม่เชื่อในสิ่งที่เห็น ไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินนั้นความเชื่อสิ่งที่เห็นที่ได้ยินนั่นแหละมันทำให้เราปรงใจนั้นหลักของพระเจ้าในกาลามาสูตรพระองค์ทรงกล่าวไว้ชัดเจนว่า อย่าได้เชื่อทุกๆอย่าง จากที่ได้ยินได้ฟังและจากคนพูดนั้นน่าเชื่อถือนั้นต่อให้คนพูดที่ไม่น่าเชื่อถือ เรายิ่งไม่ควรเชื่อใหญ่ แต่พระองค์ทรงบอกว่า ต้องพิสูจน์ก่อนว่าสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินได้ฟังนั้นแล้วเห็นจริงตามด้วยตัวเราเองด้วยใจของเราเองนั่นจึงว่าปงใจเชื่อ เราก็จะได้ไม่กลายเป็นคนผิดพลาด กับการดำริของเรา นั่นจะเรียกว่าการดำริของเราต้องเป็นการดำริชอบดำริชอบดำริด้วยกาย วาจาใจของเรา ดำริยังไงดำริชอบ ก็ดำริออกจากทุกข์ดำริออกจากความวุ่นวายดำริออกจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงนั้น ความเชื่อมั่นเนี่ยมันทำลายเรา มันต้องทำลายความเชื่อมั่นให้หมดเหลือแต่รู้อย่างเดียวที่มีความเชื่อมั่นต่อธรรมเลย นั่นแหละเราจะเข้าถึงธรรมแท้เพราะความเชื่อมั่นมันไปปิดกั้นเราหมด เพราะนั้นหลวงตามหาบัวเนี่ยก่อนที่ท่านจะมา ศึกษาธรรมลวงปู่มั่นหปู่มั่นบอกว่าวางตำราไว้หน้าวัดนู่นก่อน วางความรู้เห็นไว้หน้าวัดนู่นก่อน แล้วก็เข้าวัดมาหลวงตามหาบัวท่านวางทิ้งหมด แล้วก็มาศึกษาความจริงที่หลวงปู่มั่นได้แสดง ออกมา จนได้มีดวงตาเห็นธรรม เพราะท่านวางทุกๆตำรานั้นตำรานะ่ะมันเป็นเพียงแค่ทฤษฎี เมื่อเราเอาทฤษฎีมาใช้ก็จะกลายเป็นทฤษฎาไป เพราะเราไม่เข้าถึง รมแท้ที่มันปรากฏขึ้นอยู่ในกายใจของเรา นั่นสิ่งที่จะทำให้เราได้บทเรียนได้ก็คือสิ่งเดียวคือ เราจงเป็นนักสังเกต นักสังเกตเท่านั้น การสังเกตจะทำให้เราเข้าถึงธรรมชาติของความจริง รู้จะได้บทเรียนจากการที่เราสังเกต และสิ่งที่เราควรสังเกตก็คือ สังเกตกายของเรา สังเกตใจของเรา หลักของการดูจิตนั้นหลวงพ่อดุลให้เน้นดูความคิด เพื่อใจรู้เท่าทันความคิดความคิดเนี่ยมันมีทั้งดีและชั่วแสดงออกมา หากเราเอาทุกๆความคิดมาดำดิมันก็มีดีมีชั่วปนออกไปงั้นเราต้องรู้จักความคิดของเรา เราต้องฉลาดต่อความคิดของเรา นั่นถือว่าเราฉลาดต่อสังขารเพราะความคิดของเราเนี่ยมันมีความเชื่อมั่นอยู่ ถูกหมดใช่หมดสุดท้าย เป๊ะหมดทุกอย่าง ว่าอันนั้นตรงนั้นอันนั้นตรงนี้มันเป๊ะหมด ที่เป๊ะไม่จะถูกนะผิดเป๊ะ ผิดหมดทุกอย่างอันจะไปเชื่อความคิดเป๊ะเป๊ะไม่ต้องเป๊ะแค่อยู่กับปัจจุบันและเรียนรู้ความจริงนั่นเราจะได้บทเรียนเพราะหนทางของการเรียนรู้คือ เรียนรู้ความจริง และเราจะเป็นคนปกติ